ที่นี่ติดอันดับหนึ่งในสวรรค์แห่งการดูแสงเหนือที่ดีที่สุดในโลก เราแค่นอนรอบนเตียง แล้วทับเผลอหลับ พอแสงเหนือโผล่มาเมื่อไหร่ ออร่ารามเครื่องนี้ก็จะส่งเสียงบอกเราเองจ้า กักสลาตันเน่นอาร์กติกรีสอร์ทอยู่ที่ฟินแลนด์ค่ะ ติดอันดับโรงแรมในฝันหลายโพมาก นอกจากจะสวยแล้วเนี่ยยังเป็นกลาสอิกลูเจ้าแรก ๆ ของโลกอีกด้วย ด้านนอกเนี่ยดูหนาวก็จริงแต่ในบ้านอุ่นสบาย เสียดายค่ะที่ไม่มีห้องอาบน้ำมีแต่สุขาแล้วก็อ่างล้างหน้า ถ้าอยากอาบน้ำอุ่นเราต้องเดินไปใช้บริการห้องอาบน้ำรวมดูเชิญครับที่กัสลาตันแน่นมีกิจกรรมหนาวๆให้ลองเล่นหลายอย่าง ราคาแต่ละกิจกรรมก็จะประมาณ 7,000 บาทต่อคนค่ะ อย่างอันแรกก็คือ นั่งกวางเลื่อนไปล่าแสงเหนือ เขาจะมีชุดหมี มีหมวก มีถุงมือ รองเท้าผ้าห่ม ถึงจะมีกลิ่นตุหน่อย ๆ แต่ต้องใส่นะคะ เพราะอุปกรณ์เขากันได้ทั้งหนาวทั้งเปียก ใส่แล้วเดินลำบากแต่โคตรอุ่นเลยค่ะ กวางมายืนรอแล้ว เจ้าหน้าที่บอกว่ากวางที่นี่อยู่ในอุณหภูมิติดลบ 30 องศาได้สบาย ๆ แต่ละเลื่อนเขาจะให้นั่งสองคนไม่ต้องบังคับอะไรเลยค่ะ เพราะว่าขบวนกวางเนี่ยจะลากเราไปเอง มันก็จะเดินเอื่อย ปล่อยตดออกมาบ้างเป็นระยะเหม็นใช้ได้เลยจ้ะ กิจกรรมต่อไปเราจะดูเหมือนไบเกอร์มาก เรียกว่า snowmobile safari เพราะกิจกรรมนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยง เขาก็จะให้เราเนี่ยเซ็นชื่อยินยอม ประมาณว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา เราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะจ๊ะถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็ต้องตั้งใจดูแล้วก็ฟังนะคะตอนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสอนวิธีควบคุมรถ แล้วถ้าเกิดเราเนี่ยขับตามๆกันไปแบบไม่ซิ่งมาก ก็จะสนุกแล้วก็ปลอดภัยค่ะ จาก Snowmobile Safari ที่นี่ยังมี Husky Safari บอกเลยว่า หมาเหล่านี้มันคึกแล้วก็อยากวิ่งอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็นั่งไปเป็นคู่เหมือนเดิม แต่ว่าเขาจะให้เรากลุ่มบังเหียนหมาเอง เจ้าหน้าที่เขาจะสาธิตให้ดูว่า เหยียบตรงไหนให้หมามันวิ่ง เหยียบตรงไหนให้หมามันหยุด เหมือนเดิมเลยก็คือกลิ่นตุผสมระหว่างกลิ่นตัวกับกลิ่นตดจ้ะ สรุปว่านอนที่กักเช้าตันแนี่หนึ่งคืนทำไปสามกิจกรรม แต่ก็ยังไม่เห็นแสงเหนือ ใครอยากสนุกกับกิจกรรมหนาวๆแบบนี้นะคะ เขาให้บริการตั้งแต่ประมาณปลายเดือนสิงหาจนถึงปลายเดือนเมษาค่ะ ขอให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางนะคะ